ไม่เห็นฟิลเตอร์ ไปไหนวะ อยู่ในคอยร้อนหรือเปล่า เดี๋ยวผมไปเปิดดูตัแก่มาพอเย็นก็ไม่มีก็ไม่มี มันมีกล่องแล้วนต่อเสร็จแล้วถ่ายรูปไปด้วย เดี๋ยวป้องกันความผิดพลาด ดงใหญ่ไฟ แดงเล็กนิวตันน้ำเงินคอนโทนดำกาวเห็นไหมกล่องเลย ตัดสายก็ขาวออก ยกฟ้าขึ้น เออกีนวัตเตอร์นะครับ น้ำยาสามสิบสองอันนี้สภาพนะครับ đôi luôn nó hình vô dốt về nè được được ồ oh, mình đây căng luôn á ห้าสิบเจ็ดเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดโอเคห้าสิบเจ็ด ได้ไหมช่วยมันต้องอุลานี่ไงมีหูอยู่เนี่ยยกีกยกขึ้นเอกยกขึ้นเอกยกดีๆ ยกขึ้น เออ ไม่ใช่แจมเอาฝั่งหลังออกมา ไม่เห็นเลยเยถอยถอยตัวตรงน้นมาไอ้อ้วนดูฝั่งนู้นเนี่ยน่ะเออให้มันขึ้นมาบนนี้เออ Má, nó cũng say Thế này, vô phần nha à? Vô phần này này à. à rồi 干吗？ đẹp dạ, rồi.